พื่อนๆสวัสดีครับดมข้าวนะจ๊ะวันนี้จะมากินเมนูซาชิมิพรีเมียม7สีนะครับผมเราจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีแดงสีขาวสีน้ำตาลสีดำสีเขียวนะครับผมวันนี้เมนูก็เยอะแยะเลยนะครับผมว่าจะเป็นแซลมอนทูน่าไข่หวาน มีฟัวกราด้วยนะครับผมแล้วก็มีสาหร่ายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กุ้งหวานญี่ปุ่นขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็มียำแซลมอนข้างๆตรงนี้นะน่ากินมากๆเลยนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดโชยุน้ำอารมณ์แก้วใหญ่ข้าวถ้วยใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็มีน้ำซุปร้อนๆข้างๆนะแล้วก็สาหร่าย นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาห่อกันนะ ทุกอย่างพร้อมแล้วเรามากินกันเลยดีกว่านะครับ เราประเดิมกันด้วยแซลมอนเลยนะครับ นี่สีสวยๆเลยนะ ประเดิมที่โชยุเนาะนี่ครับคำโตๆเลยครับ สดหอมหวานอร่อยแล้วไปไข่หวานมากขึ้นจ้า ุนาครับ จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะสดน้ำซุปร้อนตามครับ ต่อไปปากาคำใหญ่ๆเลยครับ รลิฟโฟกานะโฟกาอร่อยนะครับทำด้วยข้าวร้อนมาหอมเนาะเพื่อนจามาทำเป็นข้าวหน้าแซลมอนกัน ่อยมากน้ำมันลมซ่าๆนะครับ อันนี้เป็นกุ้งหวานญี่ปุ่นนะครับ ผมเป็นแบบกุ้งสดสีแดงนะครับ น่าจะหวานเลยนะ แล้วก็สดๆเลยนะครับผมสาหร่ายญี่ปุ่นนิดนึงแกะหัวกุ้งเขาออกนะครับ กวักน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยครับ อย่างนี้เลยข้าวร้อนๆนิดนึง ป้ายโฟกาเต็มๆเลยนะครับสองสามเลยแล้วกันนะ นี่มันจะ ขอรัดด้วยพริกนะครับผม มันก็จะแบบ อร่อยมาก รงนี้มียำแซลมอนด้วยนะครับผมอร่อยมากลุงแนะนำหอยปีกนกนะครับ ผม หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่เขาก็จะคู่กันเป็นปีกนะครับ ผม นี่คือหอยปีกนกนะน้ำจิ้มขึ้นมาครับ น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบพริกฉ่ำมากอะแม่อืมอ่านะ ราจะมีกระน้ำมันลมนะแบบเข้ากันมากอะก็หวานหรอ ฟินเก็บให้หมดนะมีคำตัวตัวเลยเข้ารัดพริกไป ปากกาลอยน้ำจิ้มซีฟู้ดคุกกับ ข้าวร้อนๆอร่อยนะ คำสุดท้ายของเรานะกุ้งหวานนี่นะคะ คำสุดท้ายแล้วนะครับจาหมดแล้วครับ วันนี้ประมาณนี้นะขอบคุณนะครับ ขึ้นสวรรค์เรียบร้อยนะคะ เพื่อนครับกับซาชิมิเจ็ดสีนะคะ ผมอร่อยมากเพื่อนแบบเป็นซาชิมิพรีเมียมสดๆนะ แล้วแบบฉ่ำๆเลยนะคะผมกินกับซุปเอยน้ำจิ้มน้ำข้าวสันไหอะไรแบบโอ้ยปังมากนะครับผมวันนี้นะอร่อยมากเลยนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ดมลาไปแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมเลยนะครับบ๊ายบายครับ